สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้มาที่วัดท่า ดอกแก้วเหนือ อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนม มาฟังเรื่องราวของเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีสุวรรณ หลังจากชาวบ้าน ได้ทำพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองศรีสุวรรณขึ้นจากลำน้ำโขง มีผู้คนทุกสารทิศเข้ามากราบไหว้ และนำสิ่งของต่างๆ มาแก้บน ขอโชคขอลาบ ซึ่งก็มีผู้ถูกหวยรวยเบอร์เป็นจำนวนมาก ล่าสุดมีผู้ถ่ายภาพติดวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนทองสีสุวรรณและแนะนำมาไว้ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งเห็นแล้วขนลุก เดี๋ยวไปฟังจากปากท่านรองนายกกันเลยครับ ไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลย ความเป็นจริง แต่ความเป็นจริงครับความเป็นจริงนี่คือ ทหารนี่ออกไปลาดตระเวนกิโลหนึ่งเนาะ จากนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งเนาะประมาณประมาณกิโลไปทางนี้ต่อครับุนป่าสาเก่า แล้วไปเจอต้นตะเคียนยังไงครับ คือมันเป็นอย่างนี้เหตุและผลมันเกิดขึ้น คือทหารนี่เขาออกไปลาดตระเวนเขาขี่เรือ ทหารสามนาย ขี่เรือขึ้นไปเรือหางยาว ครับ ถือปืนทุกคนทีนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วเรือล่ม เรือขึ้นไปเครื่องดับ เครื่องดับเรือก็ไหลคืนมาไหลตามน้ำ มาก็มาถึงถึงท่อดูดทราย เรือก็มาตาเครื่องเครื่องท่อดูดทราย ครับ ล่มล่มทีนี้นายนายทหารนี่ปืนที่ถืออยู่นี่หลุดลงไปจมในน้ำเครื่องเรือก็จม ปืนก็จม จมตรงที่ว่าแม่ตะเคียนอยู่ใช่ไหมไม่ครับไม่ เลยขึ้นไปนิดนึง เลยไปอีกนิดนึง เลยไปนิดนึง ทีนี้ก็ไปเอามนุษย์กบจากนครอมานปขอน่รขอมา มาดำดำแล้วดำแล้ววันสองวันก็ไม่เห็นไม่เจอเห็นแต่เครื่อง เครื่องเรือได้ ทีนี้ปืนปืน power ปืนอะไรเนี่ย ไม่เจอใช่ไหมครับไม่เจอ ทีนี้ก็หมดความคิดคิดยังไง ก็เลยไปหา ไปหาร่างทรงครับร่างทรงมา แล้วทีนี้ร่างทรงก็บอกว่า ถ้าอยากได้ปืน ถ้าอยากได้สิ่งของสิ่งนี้ ให้เอาแม่ตะเคียนขึ้นมา แล้วแม่ตะเคียนตอนนั้นอยู่อยู่ที่ไหน แม่ตะเคียนจมอยู่พื้นดิน พื้นน้ำอ๋อไม่ไม่เห็นใช่ไหมครับ เห็นเห็นแต่ลากอ๋อเห็นแต่ลากลากโผล่เฉยใช่ไหมครับตอนนั้นน้ำไม่ท่วมใช่ไหมครับ ครับยัง คือคือไปเอามาเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อไปล่าหาร่างทรง แล้วทีนี้ก็ เอาร่างทรงไปซีเลยว่า อยู่ตรงนี้ แต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนก็คือเอาแม่ตะเกียบขึ้นมา เพราะว่าท่านไปอยู่ในนั้นหลายปีแล้วแล้วก็ขอขึ้นมาอยู่บนนี้ขอขึ้นมาถ้าเอาขึ้นมาาจะให้สิ่งของเหล่านั้นที่ปืนทีนี้ก็ไปลงไปเห็นเลย ไม่ได้ดำไม่ได้พุดไม่ได้ไหว้เลยพอลงไปก็เจอเลยไปเลย เห็นเลย มันอยู่ในพลานหินในน้ำเขาก็ถึงขึ้นมาเลยครับก็เลยเทนี้ก็ขาดเทนี้ว่า เมฆตะเคียนนี้อยู่ที่ไหนเทนี้ก็มาถามชาวบ้านว่า อยู่ที่ไหน ไม้ไม้ไม้ตะเคียนไม้แคนคือทางทางเราว่าไม้แคนอ๋อที่เรียกไม้แคนเหรอไม้แคนแล้วก็เราก็ไปบอกว่าอยู่ตรงนี้ลากมันขึ้นมานิดนึงดังนั้นก็ดินผมจมอยู่ในน้ำ ก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ก็เลยเอารถไมโครไปขุดสามวันสามคืนโอ้สามวันสามคืนมาขึ้นมันมาวันที่สิบหกวันนั้นที่เอาเข้ามาบ้านนี้วันที่สิบหกเนาะเลขออกสิบหกอีกเวลาอีกสิบสี่อีกตอนวันนั้นเป็นที่โชคเป็นโชคมหาศาลของคนที่เล่นเออพวกเล่นหวย แล้วคนที่เข้ามาแก้บนมีถูกหวยกันบ้างไหมครับถูกมีมีถูกบ่อยใช่ไหมครับถูกถูก แล้วลุงมีโชคลาภกับเขาหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ได้มี คือเราเราไปมองนะเราไปมองเอารถเอาเลขรถแม่โครบ้างอเอาอะไรบ้างมันมันมันมันมองกายมันเกินแต่เวลาความเป็นจริงแล้วมันคือ เวลาเวลาและวันที่ตรงเวลาเวลาเวลาเลย วันที่ ตรงนี้แล้วเราคนที่เขาเคยเล่นเขาก็เอาตรงนั้น เราไปซื้อรถแม่โครบ้างไปซื้อรถเทนเลอร์ บ้างไปซื้ออะไรมันไม่ถูก แล้วตอนพอขึ้นมาอยู่นี่มีเข้าฝันอะไรไหมครับ อเข้าฝันเยอะครับเยอะใช่ไหมครับที่ไหนครับลูกอยู่ที่เนเขาถ่ายไว้นะลูกปรากฏนี่นี่นี่ครับาปรากฏรูปเลยอ๋อเป็นรูปเลยเหรออ๋อที่ผมผมถ่ายมาถ่ายอ๋อเป็นรูปขนลูกเลยเป็นรูปเจ้าแม่สีสุวรรณครับ แม่เจ้าแม่ตะเกียงศสีสุวรรณเป็นรูปนี่นี่ถ่ายตอนที่เอาขึ้นมาจะเป็นรูปปรากฏ ผมเมื่อกี้ก็ไปไหว้ทำไมใหญ่ไปที่ผู้หญิงวะ เห็นครับเห็นผมนึกว่าเป็นรูปแบบคล้าย ๆ รูปคนนะนั่นแหละคล้ายแหละมวยผมนอืมครับคือสิ่งที่เล่นลับเรามองไม่เห็นเนาะแต่ปรากฏให้เห็นนะคือเดี๋ยวนี้ธรรมดานี่ร่างทรงจะมาทรงตลอดก็มีเทพมีอะไรมาก็ยังทรงแต่เดี๋ยวนี้เข้าพรรษาเข้าพรรษามันบอกว่าไม่ให้มารบกวนไม่ให้รบกวนใช่ไหมครับเียเพราะตั้งแต่เข้าพรรษามาก็เลยเลยไม่ได้ทำอะไร ครับครับแต่ผู้โชคดีก็มาดู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 สวัสดีครับ